วันนี้นะคะถือว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดของหนุ่มแบรี่เขาและเป็นงานที่เป็นการออกงานคู่กันกับหวานใจอย่างยายาอุรัสยาด้วยนะคะ เมื่อวานนี้ 17ธันวาคมก็เป็นวันเกิด อายุครบ 29 ปีบริบูรณ์ของหนุ่มแบร์นะคะ ซึ่งก็ควงคู่มากับหวานใจยายามาออกงานคู่โชว์ความหวาน ให้แฟนได้ฟินไปตามๆกัน แหมได้ทั้งคำอวยพรได้ทั้งรับทรัพย์เป็นไปเลยนะ ส่วนคลิปเขาใหญ่ที่มีคนตาดีแอบเห็นว่าทั้งคู่ไปด้วยกัน ไม่ต้องตาดงตาดีหรอกค่ะเขาไปด้วยกันแบบเปิดเผยนะจ๊ะเพราะณเดชน์เนี่ยลงรูปคู่แถมยังเช็คอินสถานที่เขาใหญ่ด้วยตัวเองเลยนอกจากจะได้รูปสวยๆแล้ว ความสวีทเนี่ยยังล้นจนแฟนๆอิจฉาไปตามๆกันเลยล่ะค่ะครับวันนี้มันเกิด 22 ครับ 9ปีแล้วพี่จริง ๆ ก็ไปทำบุญกันมาตั้งแต่เช้าแล้วเดี๋ยวย่าวันนี้มีอวยพรทพี่เขาไหมคะเออจริงยังยังเลยค่ะยังไม่ได้อวยพรจริงๆจังๆค่ะก็ Happy Birthday ปีนี้เป็นปีแรกที่ทำงานด้วยกันวันในวันเกิดพี่แบบเออไม่มีอะไรพิเศษค่ะเซอร์ไพรส์นะเซอร์ไพรส์ก็ก็ไม่มีค่ะเนื่องจากว่า วันนี้เป็นวันที่พี่แบร์ทำงานหลายงานพอสมควรไม่มีไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาใหญ่จริงๆก็คือพอดีมีเวลาว่างพอดีก็เลยแบบเอาใกล้ๆละกันเขาใหญ่นี่แหละก็แพลนเป็นของขวัญกา a จุ a t เอ่อรับปริญญารับปริาว่างว่างตรงกันก็เลยไปไหนใกล้กว่านั้นไม่ได้อยู่แล้วก็เลยเลยเอาเขาใหญ่ตากล้องดีค่ะ จริงนะคะท้ายปีที่บ้านเราอะค่ะในช่วงเวลาที่ถ่ายรูปสวยที่สุดค่ะแสงดี เหมือนแบบเราก็ไปไปเที่ยวกันสองคนอะไรเงี้ย เราก็ไม่ได้มายว่า มันมันแทบจะไม่ได้มาันต้องวอรี่เลยว่าสายตาคนอื่นที่มองมาจะเป็นไร เพราะเราเราก็ใช้เวลาช่วงที่มีค่าที่สุดกับด้วยด้วยกันกับเขาอะไรเงี้ยเนื่องจากว่าเราอยู่ อยู่เมืองไทยช่วงท้ายปีนี้อะค่ะ ก็ต่างคนต่างทำงานกันก็เยอะพอสมควรค่ะสำหรับท้ายปีนี้ ก็เลยยังไม่ได้แพลนอะไรจริงจังใช่ใช่ เออ ยังไม่ได้แพลนแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีถูกไหมพี่ณเดชน หละครเลยนะอแล้วถึงแม้ว่ายาย่าจะบอกว่าไม่มีเซอร์ไพรส์ของขวัญวันเกิดพี่แบร์ แต่ก็โพสต์ไอจีเบิร์ดเดย์พี่แบร์แบบหวานๆแบบว่ารู้กันสองคนอะไรแบบเนี้ยเขาบอกว่า I love you นะคะถ้าให้เดาคุณเดาว่าอะไร ก็คือ I love you I love you นั่นแหละประมาณนั้นนะคะ เห็นไหมคู่นี้เขาหวานจริงอะไรจริงนะคุณผู้ชมนะแต่เอาจริงๆ เมื่อวานนี้นอกจากความหวานแล้วทั้งคู่ก็ได้ควงกันไป ทำบุญทั้งสองครอบครัวด้วยนะคะเนื่องในวันเกิดของพี่แบรี่นั่นแหละ ยังไงบันเทิงไทยรัฐก็รอฟังข่าวดีกันอยู่นะคะใช่ค่ะ 2020 จะ 2021 แล้วคุณผู้ชมขารักใครบอกไปเถอะนะจ๊ะไม่ต้องปิดกันแล้วเนาะเออ